ประชาบดีโคตมี พระบรมศาสดา โปรดให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทแก่สากิยานีเป็นภิกษุณีแล้ว ให้สาวิกาของพระนางประชาบดีโคตมีภิกษุณี จากนั้น พระนางมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดา กราบทูลถามถึงสิกขาบทของภิกษุณี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนโคตมี พวกเธอจงศึกษาในสิกขาบทดุด ภิกษุทั้งหลายศึกษาอยู่ตามที่เราบัญญัติไว้ พระนางมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีได้กราบทูลขอประทานโอกาสว่า ขอพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม ซึ่งมอมฉันได้ฟังแล้วจะพึงเป็นผู้ลีก ออกจากหมู่ อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิด พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนโคตมี ท่านพึงรู้ธรรมเหล่านี้ ที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อไม่ประกอบสัตว์ไว้ เพื่อไม่สังสมกิเลสเพื่อความมักน้อย เพื่อความสันโดษเพื่อความสงัดเป็นไปเพื่อปรารบความเพียรพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่าย ดูก่อนโคตมี ท่านพึงทรงจำไว้ว่า นี่เป็นธรรม นี่เป็นวินัย เป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา พระนางมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณี รับกรรมฐานในสำนักของพระศาสดา พียงพระองค์เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่นาน ได้บรรลุอรหัตผล พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกปฏิสัมพิทาคือความแตกฉานสี่ประการได้แก่หนึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทา แตกฉานในผล 2. ธรรมปฏิสัมพิทา แตกฉานในธรรม 3. นิรุตติปฏิสัมพิทา แตกฉานในภาษา 4. ปฏิพานปฏิสัมพิทา แตกฉานในปฏิพานวิโมกคือ ความหลุดพ้นจากกิเลส ด้วย อำนาจของสมาบัติ 8 ประการ คือ รูปาวจรสมาบัติ4อรูปาวจรสมาบัติ4อภิญญาคือ ความรู้ที่ยอดยิ่ง 6 ประการได้แก่ 1. อิทธิวิธียานยานที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 2. ทิพโสตยานยานที่ทำให้มีหูทิพ 3. เจโตปริยญานยานที่กำหนดใจผู้อื่นได้ 4. ปุเพนิวาสานุสติญานยานที่ทำให้ระลึกชาติได้ 5. ทิพจักขุญานยานที่ทำให้มีตาทิพย์ 6. อาสวัคยญาณญาณที่ทำให้อาสวะสิ้นไป สมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหาร ทรงยกย่อง พระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรี ว่า เป็นปฐมสาวิกา ผู้เป็นรัตัญยู คือเป็นผู้มีประสบการณ์มาก มหาเถรี นิพพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินจากเมืองพาราณสีต่อไปยังกรุงเวสาลีขณะที่ประทับอยู่ ณกูตาคารสาลาวัดป่ามหาวัน พระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรี พร้อมทั้งเหล่าภิกษุณี สากิยานี ซึ่งพำนับอยู่ในสำนักภิกษุณี ณ กรุงเวสาลีได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อกราบทูลลานิพาน กราบทูลว่า ข้าแต่พระสุคตหม่อมฉันเป็นพระมารดาของพระองค์ ข้าแต่พระธีระเจ้า พระองค์เป็นพระบิดาของหม่อมฉัน ข้าแต่พระโลกนาถพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานพระสัทธรรมแก่หม่อมฉัน ข้าแต่พระโคดมหม่อมฉันอันพระองค์ให้ข้ามสาคร คือพบแล้ว ข้าแต่พระโอรสหม่อมฉันปรารถนาจะทิ้งร่างนี้เพื่อนิพพาน ข้าแต่พระมหาวีระ ขอพระองค์โปรดอนุญาตแก่หม่อมฉันเถิด พระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรี ศพระเสียนลงเทพพระบาทกราบทูลว่า หม่อมฉัน ขอน้อมนมัสการ หม่อมฉันจักมรณะเป็นครั้งสุดท้าย หม่อมฉันจักไม่ได้เห็นพระองค์อีก หากโทษใดๆ ของหม่อมฉันมีอยู่ ขอพระองค์ได้โปรดกรุณาอดโทษแก่หม่อมฉันด้วยเถิด ลำดับนั้น พระนางมหาประชาบดีโคตมี ประกาศในหมู่สงฆ์แล้ว ไหว้พระราหุล พระอานนท์ และพระนันทะแล้วตรัสว่า ลูกเอ๋ย แม่เบื่อนายในร่างกาย ซึ่งเสมอด้วยที่อยู่ของอสรพิษ เป็นที่พักของโรค เป็นเรือนร่างของทุกข์เป็นที่โคจรของชลา และมรณะ อาเกียนวงเล็บเกื่อนกล ด้วยมนทิน โทษต่างๆปราศจากแก่นสาร แม่จึงปรารถนาจะนิพพาน พระพุทธองค์ตรัสว่า โคตมี คนพาเหล่าใด สงสัยในการตรัสรู้ธรรมของสัตว์ทั้งหลาย เธอจงแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อให้คนพาเหล่านั้น ละทิฏฐิเสีย พระนางมหาประชาบดีโคตมี พร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหมดถวายบังคมแล้ว ได้แสดงปาฏิหาริย์วิจิตหลายอย่าง ตามพระพุทธานุญาต แล้วพากันลงจากนภากาศ มอบลงแทบพระยุคลบาทของพระบรมศาสดา กราบทูลว่า นี่เป็นการถวายบังคมครั้งสุดท้ายของหม่อมฉัน แล้วตรัสกับพระนันทเถระพระราหุลและพระอานนท์ว่าพ่อจงรักษาพระพุทธศาสนาไว้ แม่จะเห็นพ่อครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย แล้วกลับไปยังสำนักวิสุณีเพื่อนิพพานพระบรมศาสดา พร้อมด้วยหมู่ชนเป็นอันมากได้เสด็จไปส่งพระมาตุฉาถึงสมประตู ครั้งนั้น ได้เกิดแผ่นดินไหวทวยเทพ พากันร่ำให้ ฝนดอกไม้ตกลงจากอากาศขุนเขาก็กำปนาดวันไหว มหาสาครก็ปั่นป่วน พระพุทธองค์ตรัสสั่งพระอานนท์ ให้ประกาศแก่เราภิกษุทราบถึงการนิพพานของพระเถรีเหล่าสงต่างก็มาประชุมกันเพื่อถวายพระเพลิง หลังจากการถวายพระเพลิง พระอานนท์ได้นำอัฐิของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรี บรรจุลงในบาทของพระเถรีนำมาถวายแด่พระพุทธองค์ พระองค์ทรงประคองพระธาตุไว้ในพระหัตถ์ ตรัสว่าสังขารมีสภาพไม่เที่ยง แม้โกตมีผู้เป็นใหญ่กว่าภิกษุณีทั้งปวง ก็ยังต้องนิพพาน เปรียบเหมือนต้นไม้ แม้จะใหญ่โตปานใด ก็ต้องผุพังไปเมื่อถึงการพระพุทธองค์ตรัสสั่งให้บรรจุอัฐิของพระนางประชาบดีโคตมีเทรี ไว้ณสถานที่ถวายพระเพลิงนั้น